โอเคครับ เมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วนะครับ จากเซกชันที่แล้วเราได้เห็นไปแล้วว่า การลงทุนแบบ VI มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับการลงทุนแบบไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเหตุผลที่หุ้น VI แบบนี้เกิดขึ้นเกิดมาจากอะไร และถ้าเราจะเริ่มต้นในการที่จะลงทุนแบบนี้นะครับควรจะทำอย่างไรนะครับอ่ะลองมาลองมาดูกันนะครับ อันนี้คือ perfect VI ที่เราได้พูดกันไปแล้วว่าถ้าอยากลงทุนแบบ VI ให้ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีให้ perfect เลย ควรที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับ ซื้อในตอนที่ถูกๆ นะครับ เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันมีหนี้น้อยๆนะครับ ตรงนี้แหละเราน่าจะได้มีความน่าจะเป็นที่จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับคราวนี้ อันนี้คือสิ่งที่บัฟเฟตบอกด้วยนะครับ ก็คือถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ย เราอาจจะไม่ทำแบบเขาเป๊ะเลยนะครับบัฟเฟตบอกว่า um, I was earning 50 plus returns with small amount of capital ก็คือถ้าให้กลับไปในช่วงเด็กได้เนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้ 50% return เลยนะ ก็คืออัตราผลตอบแทนต่อปีนะครับสูงมากนะครับ 50%ต่อปีนี่ถือว่าสูงมาก ถ้าเขามีเงินน้อยกว่านี้นะแล้วนะครับเขาบอกว่า you have to turn over a lot of rocks to find those little anomalies you have to find the companies that are off the map way off the map เขาบอกว่าเขาคุณจะต้องหาไปเรื่อยๆ หาหุ้นไปเรื่อยๆนะ ทุกๆ ตัวเลยดูไปเลยนะฮะ ดูไปเรื่อยๆมันจะต้องอยู่ไกลมากอะที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับ little anomalies ก็แปลว่าตัวที่มันผิดปกติเล็กๆ น้อยๆเนี่ย คุณน่าจะสามารถหาได้นะครับ ถ้าคุณหาได้ประมาณแบบนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะฮะมีคนมีมีคนเคยถามบัฟเฟตว่าแต่ใน ตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเนี่ยหุ้นมันเป็นพันๆเลยนะมีหลายพันมากนะครับโอ้หลาย 3 4 5พันหุ้นเนี่ยแล้วเราจะเริ่มตรงไหนดีบัฟเฟตก็เลยบอกว่าอ้าง่ายนิดเดียวก็เริ่มที่ตัว A นะก็คือเริ่มที่หุ้นที่เริ่มด้วย A ก่อนเลย ก็คือให้อ่านทุกหุ้นนั่นเองนะครับบัฟเฟตเขาเปิดอ่านทุกหุ้นเลยนะตอนที่ยังอายุน้อยอยู่เนี่ยเขาแบบ เปิดอ่านเลยเขาเรียก Moody's Manual นะครับเปิดนั่งเปิดอ่านนั่งเปิดอ่านทุกหุ้นเลยพยายามทำความรู้จักทุกหุ้น แต่หุ้นตัวไหนที่ดูแล้วโอ้ตัวเลขไม่น่าลงทุนก็เก็บไปนะแล้วก็ดูตัวที่น่าจะเหมาะสมที่จะลงทุนได้นะครับ เช่นเดียวกันเราเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นนักลงทุนรายย่อย เรามีความได้เปรียบ ก็คือเราสามารถลงทุนได้หลายแบบ ลงทุนได้หลายบริษัท เราก็ สามารถที่จะหา anomalies เนี่ยที่เป็นตัวเล็กๆ เนี่ยที่คนเขาไม่ค่อยสนใจกัน แล้วก็ลงทุนจะได้เป็นแบบ perfect VI ได้นะครับ คราวนี้ไอ้ไอ้หุ้นเน้นคุณค่าเนี่ยหรือมูลค่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรครับก็มีการอธิบายนะครับนนี่ก็คือ high risk high return ที่คนชอบพูดกันว่า มีความเสี่ยงสูงก็ได้ต้องต้องได้ผลตอบแทนที่สูงนะฮะ หรือถ้าพูดให้ถูกตามภาษาหลักวิชาการเลยก็ต้องคือ high risk ก็ต้อง high expected return หรืออัตราผลตอบแทนคาดหวังที่จะได้ในอนาคตโดยเฉลี่ยเนี่ย จะต้องสูงตามไปด้วย เพื่อที่จะเอามาทดแทนกับความเสี่ยงที่เขารับไว้นะฮะอย่างเช่นโมเดล cap m นะครับก็ก็พวกนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นหุ้นเน้นคุณค่าเลยซะทีเดียว แต่เป็นหุ้นที่ถูกมี PB ต่ำ เพราะว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงที่สูงนั่นเองครับ นักลงทุนเลยกลัวเลยขายทิ้งกันหมดเลย หุ้นพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่สามารถซื้อก็ได้ผลตอบแทน อาจจะได้ผลตอบแทนที่โดยเฉลี่ยหลายๆตัวเนี่ยอาจจะได้สูงด้วย แต่มันก็มากับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หรือจะเป็น overreaction ก็คือนักลงทุนตื่นตระหนกมากเกินไป อย่างบางทีเจอหุ้นที่ออกข่าว มาทุกวันเลยโอ้บริษัทนี้แย่แย่แย่แย่แย่แย่แย่ก็ไม่มีใครที่อยากจะซื้อหุ้นนี้ เพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็ตกกระหน่ำเลย มีแต่คนขายราคา มันก็ตก บางที ตกกระหน่ำไปจนกระทั่งมันถูกมากๆนะครับ ถูกมากๆซึ่งในบริษัทนี้อาจจะไม่ได้มีหนี้เยอะด้วยนะครับ แต่ออกข่าวมาว่ามันเป็นบริษัทที่แย่มากนักลงทุนขายทิ้งกันหมด นั่นก็สามารถ เป็นโอกาสให้กับ VI ได้นะครับ เพราะฉะนั้น VI หุ้นแบบ VI เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นะครับ loss aversion อันนี้ก็เป็นศัพท์ทางวิชาการก็คือเวลาที่เราได้นะฮะ สมมุติเราได้เงินมาเนี่ยสิบล้านบาท อยู่ดีๆก็ได้เงินมาสิบล้านบาท เทียบกับการที่เราเสียเงินไป 10 ล้านบาท ความสุขในการที่เราได้ 10 ล้านบาทเนี่ยอาจจะสักประมาณ 20 เทียบเป็นสเกลนะอาจจะ 20 ไม่มีหน่วยด้วย มีความสุขที่ 20 แต่ถ้าเราอยู่ดีๆเสียเงินไป 10 ล้านบาทเนี่ยความเสียใจของเราอาจจะ 100เลยก็ได้ลบ100เพราะฉะนั้นในด้านที่เราเสียเงินกับในด้านที่เราได้เงินเนี่ยความสุขไม่เท่ากัน แต่จำนวนเงินมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้น loss aversion เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะอธิบายได้ว่า เวลาที่คนซื้อหุ้นมาตัวหนึ่ง แล้วหุ้นตัวนั้นเนี่ยอยู่ดีก็ออกข่าวมาไม่ดี มันตกลงไปเยอะนะครับพอตกลงไปเยอะปุ๊บเราเห็นเราก็รู้สึกไม่ดีมาก พอรู้สึกไม่ดีมากเราก็ขายหุ้นนั้นทิ้ง พอขายหุ้นนั้นทิ้งปุ๊บมันก็เป็นไง ทุกคนก็ขายทิ้ง เพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็ตกมากเกินพอตกมากเกินนั่นก็เป็นเวลาที่มันอาจจะทำให้ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เยอะ เราก็สามารถที่จะซื้อหุ้นนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นการอธิบายนะครับ หรือเป็น overconfidence in growth stock นะครับก็คือการที่เรามั่นใจเรามั่นใจในหุ้นที่เติบโตมากเกินไป นักลงทุนโดยเฉลี่ยเห็นหุ้นตัวนี้โอ้ทำกิจกิจการดีมาก เติบโตทุกปีให้ให้ความสำคัญกับมันมาก ดูมันทุกวันมีความสุขถือมันไปเรื่อยๆ ไม่มีขาย มีคนมาซื้อเพิ่มอีก เพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้เลยอาจจะขึ้นไปได้เรื่อย ๆ ต่อยอด แต่พอคุณซื้อไป คุณก็อาจจะไม่ค่อยได้กำไร คนก็เลยไม่ค่อยไปดูในหุ้นที่กำลังย่ำแย่อยู่ เพราะฉะนั้นเงินก็ไม่ไหลเข้าไปในหุ้น VI พอไม่ไหลในหุ้น VI ราคาหุ้นก็สามารถถูกได้ คุณก็สามารถซื้อได้นะครับ มีนักวิเคราะห์ที่น้อยเกินไปนะครับ ก็คือไม่คยไม่มีไม่มีคนที่ วิเคราะห์นะครับ ไม่มีนักวิเคราะห์เลยที่วิเคราะห์หุ้นตัวนี้ พอไม่มีนักวิเคราะห์ คนก็ไม่สนใจ เงินก็ไม่ไหลเข้ามาในหุ้นตัวนี้ พอเงินไม่มาไม่ไหลเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้ ปุ๊บราคาหุ้นก็ไม่ขึ้นพอราคาหุ้นไม่ขึ้น ก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องซื้อหุ้นตัวนี้แล้วล่ะนะครับ ถ้าเป็นบริษัทที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำ recapitalization ก็คือเป็นหุ้นที่กำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทอยู่ บางทีนักลงทุนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยโอ้โหหนี้เยอะมาก แล้วเขากำลังปรับโครงสร้างจากหนี้เยอะๆให้เป็นหนี้น้อยๆซึ่งก็จะเป็นผลดีกับบริษัท แต่นักลงทุนไม่สนใจเพราะว่าบริษัทนี้มันมันเป็นบริษัทที่แย่มานานแล้วหนี้เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่สนใจนะครับพอไม่สนใจนี่แหละ เป็นโอกาสสำหรับ VI ที่สามารถซื้อตอนนี้แหละนะเพราะเดี๋ยวอนาคตมันจะเริ่มดีขึ้น